เมื่อสมเด็จพระลกเตโลกนาถขึ้นครองราชต่อจากพระราชวิดาคือเจ้าสามพยาแล้ว พระองค์ได้จัดระเบียบการปกครองราชการแผ่นดินทั้งหมด มีการอุทิศพื้นที่วังตัวเองเดิม สร้างเป็นวัด ชื่อวัดพระศรีสันเพชร และขยบสร้างพระที่นั่งพระหลวงราชวังยาวออกไปจนจดลุ่มแม่น้ำลบบุรี ตรงนี้เองขยะพระราชวังของกรุงศรีอยุธยาได้ขยายตัวออกไปอย่างมากมาย พร้อมกับจัดระเบียบการปกครองราชการแผ่นดินใหม่ ที่เรียกว่าพระอัยการนาพลเรือนและพระอัยการนาทหาร กระบวนการนี้เองจึงเกิดคำว่าสุมหานายกสุมหากลาโหม และก็จัดระเบียบราชการแผ่นดินภายในทั้งหมด โดยร้อยลัดเอาเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสุโขทัยในเวลานั้นเข้า เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา อาจกล่าวได้ว่าอาณาจักรอยุธยาสามารถครอบงำพื้นที่อาณาบริเวณอาณาจักรสุโขทัยเก่าดั้งเดิม ได้เรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาดังกล่าว